เราไม่ว่ากันนะพี่นะ ได้สิวะพี่อีเด็กที่มากับพี่เนี่ยนมแม่งใหญ่กว่าหัวพ่อมึงอีกอ้าวพูดเฮียอะไรนะมึงเนี่ย